การเรนเดอร์ การปรับแต่งสำหรับงานหลากหลายประเภท การเรนเดอร์เป็นการประมวลผลงานที่เราสร้างไว้ให้ออกมาเป็นชิ้นงานที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ โดยในการทำงาน 3D การเรนเดอร์นั้น จะมีทั้งการเรนเดอร์ที่เป็นแบบภาพนิ่ง และเป็นภาพเคลื่อนไหว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชิ้นงานที่เราต้องการ ในบทนี้ เราจะมาเรียนรู้กับรูปแบบทั้งสองรูปแบบกันครับ รู้จักกับการเรนเดอร์ การเรนเดอร์ในโปรแกรม Blender จะแสดงมุมมองตามมุมมองของกล้องเสมอ ดังนั้นเราจำเป็นต้องจัดเตรียมมุมมองที่เราต้องการไว้ และกำหนดให้เป็นมุมมองจากกล้องก่อน จึงจะสามารถเรนเดอร์ออกมาได้ ซึ่งในตัวอย่างเราได้กำหนดมุมมองของวัตถุนี้ไว้ให้เป็นมุมมองของกล้อง วิธีการเรนเดอร์สำหรับดูผลเป็นภาพนิ่งสำหรับการเรนเดอร์ผลงานนั้นมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับชิ้นงานนั้นๆ เป็นอย่างไร บางชิ้นงานเป็นภาพนิ่งบางชิ้นงานเป็นภาพเคลื่อนไหว และบางชิ้นงานต้องอาศัยการเรนเดอร์เท่านั้นจึงจะแสดงผลงานจริงออกมาได้ ซึ่งในหัวข้อนี้ เราจะกล่าวถึงการเรนเดอร์เป็นภาพนิ่งก่อน เพื่อใช้ทดสอบชิ้นงานขณะสร้างงาน โดยเลือกคำสั่ง render render current frame หรือกดคีย์ F12 โปรแกรมก็จะทำการเรนเดอร์โดยใช้ค่าคุณสมบัติของเอาต์พุตเช่น ขนาดภาพ คุณภาพของภาพ ตามที่โปรแกรมกำหนดไว้ การกำหนดคุณสมบัติสำหรับการเรนเดอร์ โปรแกรม Blender ได้ออกแบบให้เราสามารถเรนเดอร์ชิ้นงานได้อย่างหลากหลายทั้งเรนเดอร์เป็นภาพนิ่งและวิดีโอ โดยให้เราสามารถกำหนดคุณสมบัติของการเรนเดอร์ เพิ่มเติมได้ เพื่อให้ได้ชิ้นงานตามเป้าหมายเริ่มจากการกำหนดค่าคุณสมบัติของการเรนเดอร์ให้เราไปที่แถบ properties แล้วไปที่รูปกล้องถ่ายรูป เพื่อเข้าสู่หัวข้อเรนเดอร์ จากนั้น ให้เราตั้งค่าต่างๆ ในแท็บ Format ดังนี้ การกำหนดขนาดของเฟรม การกำหนดขนาดเฟรมกำหนดได้ที่ค่า x ซึ่งเป็นความยาวของเฟรม และค่า y ซึ่งเป็นความสูงของเฟรม โดยโปรแกรมกำหนดค่ามาตรฐานไว้ที่ 1920 คูณ 1080 ซึ่งจะเป็นค่าแบบ Full HD ขนาดของไฟล์ภาพ นอกจากรูปแบบของไฟล์ที่เหมาะสมกับงานแต่ละรูปแบบแล้ว เรายังสามารถกำหนดขนาดของชิ้นงานได้ที่ Resolution Scale ซึ่งโปรแกรมตั้งค่ามาตรฐานไว้ที่ 50%หรือถ้าเราต้องการให้ได้ขนาดสูงสุด ก็ให้ปรับไปเป็น 100 ก็จะได้งานขนาด 100% Format ไฟล์ภาพ เราสามารถระบุ Format ไฟล์ภาพที่ต้องการให้เป็น Output ได้ โดยคลิกที่ปุ่มในช่อง Save Image As ซึ่งจะปรากฏ Format ไฟล์รูปแบบต่างๆให้เลือก ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการไฟล์ภาพ สำหรับใช้งานทั่วไป ให้เลือกไฟล์ JPG หากเราต้องการไฟล์คุณภาพสูง ให้เลือกไฟล์ TIFF หรือ TIFF หากเราต้องการให้ไฟล์ภาพและมีอัลฟา ซึ่งเราสามารถนำไฟล์ภาพนั้นไปซ้อนกับภาพอื่นได้ เนื่องจากจะมีพื้นที่บางส่วนในภาพโปร่งใส ก็ให้เลือก t a g a หรือ TARGA หากต้องการไฟล์สำหรับทำเว็บไซต์ ให้เลือก PNG คุณสมบัติเกี่ยวกับการแสดงสี เรายังสามารถกำหนดให้ภาพที่ต้องการเรนเดอร์ มีการแสดงสีในแบบต่างๆได้ เช่น คลิกปุ่ม BW จะเป็นการกำหนดให้ภาพเป็นขาวดำคลิกปุ่ม RGB จะเป็นการกำหนดให้เป็นภาพสีแบบ RGB หรือ Red Green Blue จากนั้นเมื่อเรากำหนดคุณสมบัติของการเรนเดอร์แล้ว ให้เราคลิกเลือกปุ่มเพื่อทำการเรนเดอร์ผลงาน ตามคุณสมบัติที่ตั้งไว้ ถ้าเราต้องการบันทึกไฟล์ภาพนิ่งหลังการเรนเดอร์ ให้คลิกที่ Save Image หรือกด F3 โปรแกรมจะแสดงรูปแบบไฟล์ภาพ ด้านบนขวาตามที่เราเลือก Format ดังกล่าวไว้ แล้วพิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการ เช่น pick example จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บภาพไว้ แล้วคลิกปุ่ม save as image สุดท้ายเราก็จะได้ภาพนิ่งซึ่งถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่กำหนด โดยมีคุณสมบัติของการเรนเดอร์ ตามที่เรากำหนดไว้ทุกประการ และในหัวข้อต่อไป เราจะได้รู้จักวิธีการเรนเดอร์งานที่เป็นแอนิเมชันเพื่อเราจะได้ไฟล์วิดีโอที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ การเรนเดอร์งานแอนิเมชันสำหรับหัวข้อนี้เราจะเรียนรู้จักวิธีการเรนเดอร์ชิ้นงานที่เป็นแอนิเมชัน ซึ่งเราได้เกริ่นถึงการกำหนดคุณสมบัติของไฟล์วิดีโอ เพื่อใช้ในการเรนเดอร์งานแอนิเมชันไปบ้างแล้ว ต่อมาเราจะได้ทดลองเรนเดอร์ชิ้นงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นไฟล์วิดีโอ ที่สามารถนำไปตัดต่อและเผยแพร่ได้ ดังในตัวอย่างเราได้สร้างงานชิ้นงานหนึ่งที่มีการสร้างรูปแบบแอนิเมชันไว้ เมื่อเราได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์ตามความต้องการแล้ว เราจะเข้าสู่การตั้งค่า สำหรับการเรนเดอร์ โดยให้ไปที่แถบ properties แล้วคลิกที่รูป กล้องถ่ายรูปเพื่อเข้าสู่หัวข้อการเรนเดอร์ และการตั้งค่าต่างๆ จากภาพจะพบว่าเครื่องมือและปุ่มต่างๆ จะเหมือนกับการเรนเดอร์แบบภาพนิ่ง แต่จะมีส่วนที่น่าสนใจเพิ่มเติมสำหรับการเรนเดอร์งานแอนิเมชันดังนี้ แท็บ Output ในช่องแรกจะเป็นการกำหนด Directory ที่เราจะใช้เก็บไฟล์วิดีโอ โดยเมื่อคลิกปุ่มโฟลเดอร์ ในช่องโปรแกรม จะแสดง Directory ปัจจุบันที่เก็บไฟล์นี้ และสามารถเลือก Drive ที่ต้องการในปุ่ม แล้วเลือกโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ จากนั้นตั้งชื่อไฟล์วิดีโอที่ต้องการ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม accept การกำหนดค่า oversampling เพื่อกำหนดคุณภาพของ output โดยคลิกที่ปุ่ม แล้วทำการเลือกค่าที่ต้องการ ค่าสูงสุดเท่ากับ 16 จะทำให้เราได้ภาพที่มีคุณภาพสูง แต่จะทำให้การเรนเดอร์ใช้เวลานาน ดังนั้นจึงแนะให้ใช้ค่ามาตรฐานที่ 8 ก็เพียงพอสำหรับงานทั่วๆไป กำหนดช่วงในการแสดง การกำหนดช่วงในการแสดงชิ้นงานที่เราต้องการจะเรนเดอร์ หรือเฟรมเรนจ์ทำได้ โดยกำหนดในช่อง start และ end เช่น ในตัวอย่างเรากำหนดให้เริ่มต้นตั้งแต่เฟรมแรกหรือเฟรมที่ 1 start frame และสิ้นสุดในเฟรมที่ 24 หรือ end frame และสุดท้ายการกำหนดขนาดและคุณสมบัติของไฟล์วิดีโอที่ต้องการในแท็บ format จากนั้นกำหนด format ของไฟล์วิดีโอ ซึ่งจะมี2กลุ่มใหญ่ๆ คือ รูปแบบที่ 1 กำหนดการเรนเดอร์ให้เป็นแบบ Sequence ไฟล์และรูปแบบที่ 2 กำหนดให้การเรนเดอร์เป็นแบบไฟล์วิดีโอ การเรนเดอร์เป็นแบบ Sequence ไฟล์จะทำให้เราได้ภาพวิดีโอซึ่งเป็นภาพนิ่งเรียงต่อกัน โดยแต่ละภาพที่โปรแกรมเรนเดอร์ออกมาก็คือ1เฟรมที่มีการเคลื่อนไหว หลังจากการเรนเดอร์เราก็จะได้ภาพนิ่งจำนวนเท่ากับเฟรมทั้งหมดในชิ้นงาน และมีการแสดงที่เรียงต่อเนื่องกัน วิธีการเรนเดอร์เป็น Sequence ไฟล์สามารถทำได้ โดยมีการกำหนดฟอร์แมตของไฟล์ภาพนิ่ง เช่น TIFF JPEG BMP TAGA เป็นต้น จากนั้นก็ให้คลิกปุ่ม ประโยชน์ของการเรนเดอร์แบบ Sequence ไฟล์ก็คือ จะช่วยให้เราได้ไฟล์งาน ที่สามารถเลือกทำงานกับเฉพาะบางเฟรมได้ และนำมาตกแต่งเพิ่มเติม จากโปรแกรมตกแต่งภาพได้ เช่นโปรแกรม Photoshop โปรแกรม GIMP นอกจากนี้ในกรณีที่ชิ้นงานของเราใช้เวลานานเนื่องจากมีเฟรมจำนวนมาก แต่เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาระหว่างเรนเดอร์ ไฟล์ภาพที่เรนเดอร์ผ่านไปแล้วก็ยังถูกเก็บอยู่ในเครื่อง จากนั้นเราสามารถเรนเดอร์ใหม่ในช่วงที่ขาดหายไปได้ ซึ่งแตกต่างจากการเรนเดอร์เป็นไฟล์วิดีโอ หากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้น ไฟล์นั้นจะเสียไปทั้งไฟล์ทำให้ต้องเรนเดอร์ใหม่ทั้งหมด รูปแบบที่ 2กำหนดให้เรนเดอร์เป็นแบบไฟล์วิดีโอ เป็นการเรนเดอร์ไฟล์ให้เป็นภาพเคลื่อนไหว ซึ่งถูกจัดเก็บในรูปแบบไฟล์วิดีโอ โดยเราจะได้ไฟล์ผลลัพธ์เป็นไฟล์เดียว และสามารถนำไปตัดต่อด้วยโปรแกรมตัดต่อได้ เมื่อเราตั้งค่าทั้งหมดสำหรับการเรนเดอร์แล้ว ให้คลิกที่ปุ่มแท็บ Output เพื่อให้โปรแกรมนำฟอร์แมตที่เราเลือกทั้งหมด มากำหนดเอาพุทให้ตรงกับค่าต่างๆ ที่เราเลือก จากนั้นให้เราคลิกเมาส์ซ้าย เลือกปุ่มโปรแกรม ก็จะทำการประมวลผลค่าตามรายละเอียดต่างๆ ที่เรากำหนดไว้ การเรนเดอร์ชิ้นงานให้ได้ฟอร์แมตรูปแบบต่างๆ สำหรับหัวข้อนี้ เราจะมาลองทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเรนเดอร์ชิ้นงานให้ได้ฟอร์แมตรูปแบบต่างๆ ซึ่งแต่ละฟอร์แมตนั้นก็มีคุณสมบัติไฟล์ที่แตกต่างกัน โดยถ้าเราสังเกตในแท็บ Format ก็จะพบว่า Format ต่างๆสำหรับการเรนเดอร์มีอยู่ 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ก็คือ Format สำหรับไฟล์ภาพนิ่ง และ Format สำหรับไฟล์วิดีโอ หรือสำหรับชิ้นงานที่มีการเคลื่อนไหว Animation ฟอร์แมตสำหรับไฟล์ภาพนิ่งฟอร์แมตสำหรับไฟล์ภาพนิ่งมีฟอร์แมตที่น่าสนใจและใช้บ่อยๆดังนี้ Taga เป็นไฟล์มาตรฐานที่โปรแกรมใช้ตั้งค่าเป็น Default โดยไฟล์ชนิดนี้จะมีคุณภาพสูง นิยมนำไปตัดต่อ ในงานโทรทัศน์ แต่ไม่เหมาะที่จะใช้กับงานเว็บ เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่ ซึ่งถ้าต้องการใช้ภาพสำหรับเว็บไซต์ ให้เลือกใช้ JPEG หรือ GIF จะเหมาะสมกว่า เพราะไฟล์เหล่านี้จะมีขนาดเล็กแม้คุณภาพของภาพจะไม่ละเอียดเท่ากับท a ก g a แต่ก็ยังถือว่าคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีท a ก g a RAW เป็นไฟล์แบบทาก้าแบบไม่มีการบีบอัดไฟล์ใดๆทำให้คุณภาพไฟล์สมบูรณ์และมีขนาดใหญ่ตามไปด้วย PNG ไฟล์อีกรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสำหรับทำเว็บไซต์ เนื่องจากไฟล์มีคุณภาพดี แต่ขนาดไม่ใหญ่ให้สีสันสวยงาม BMP เป็นไฟล์รูปแบบมาตรฐานที่ใช้สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows TIFF เป็นไฟล์ที่สามารถใช้ได้ทั้งเครื่อง PC และ Mac มีความคมชัดและคุณภาพไฟล์สูง ฟอร์แมตไฟล์สำหรับวิดีโอ สำหรับฟอร์แมตสำหรับวิดีโอ หรือชิ้นงานที่ต้องการทำเป็นไฟล์แอนิเมชันมีฟอร์แมตที่น่าสนใจและใช้บ่อยๆดังนี้ h.264 มีตัวเลือกนำสกุลไฟล์หลายตัวเลือก เช่น AVI QuickTime MPEG 4เป็นต้น เราสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ที่แถบ Encoding ซึ่งจะปรากฏขึ้นมาหลังจากเลือกไฟล์เป็นแบบ h 0.264 เท่านั้น ไฟล์ที่ได้มีคุณภาพดีและขนาดไม่ใหญ่มาก AVI เป็นฟอร์แมตมาตรฐานสำหรับงานวิดีโอ มีความคมชัดสูง แต่ข้อเสียคือไฟล์มีขนาดใหญ่